การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศที่มีคุณค่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นั้นควรพิจารณาเลือกใช้ดังนี้ การพิจารณาเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ ควรพิจารณาว่า ลักษณะของแหล่งสารสนเทศประเภทใด ที่รวมสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ สามารถเข้าถึงสารสนเทศนั้นได้ง่าย และมีความน่าเชื่อถือ เช่น แหล่งสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตนั้น เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีความหลากหลาย สามารถเลือกใช้ได้อย่างกว้างขวาง แต่มีประเด็นที่แตกต่างกัน ในด้านความสะดวกในการเข้าใช้ หรือทำให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศทันเวลาที่ต้องการ และมีความน่าเชื่อถือ ดังนี้ ห้องสมุด เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีการเลือกสรร จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ และมีการจัดบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถได้เอกสารสำหรับการค้นคว้า ในเวลาที่มีความต้องการ และมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต แต่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาและสถานที่ อินเทอร์เน็ต มีจุดเด่นในด้านการเข้าถึงสารสนเทศได้จากทุกมุมโลก โดยไม่จำกัดเวลาหรือสถานที่ เพียงแต่ผู้ใช้ต้องมีอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างเพียงพอ และมีความหลากหลายในด้านความน่าเชื่อถือของสารสนเทศเป็นต้น นอกจากนั้น การพิจารณาเลือกใช้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาของสารสนเทศที่ต้องการด้วย เช่น หากเรื่องที่ต้องการเป็นเรื่องเฉพาะสาขาวิชา ควรเลือกใช้ที่ห้องสมุดคณะ ห้องสมุดเฉพาะ หรือศูนย์สารสนเทศ ถ้าต้องการเรื่องพื้นฐานทั่วไป อาจเลือกใช้ได้จากห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย หรือหากเป็นเรื่องที่มีความเฉพาะเจาะจง ไม่สามารถหาคำตอบจากแหล่งอื่น ๆได้ อาจใช้แหล่งบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านนั้นๆ โดยตรง จึงเป็นแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต้องพิจารณาเลือกที่ความน่าเชื่อถือเป็นสำคัญ ความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ โดยทั่วไป จะพิจารณาจากชื่อเสียง ประสบการณ์ หรือคุณวุฒิของผู้รับผิดชอบ ในการผลิตหรือเผยแพร่สารสนเทศนั้นๆโดยเฉพาะสารสนเทศที่เผยแพร่จากแหล่งสถาบัน จะมีความน่าเชื่อถือจากแหล่งสถาบัน เหมือนแต่แหล่งบุคคลนั้น จะเป็นผู้มีชื่อเสียง มีคุณวุฒิ หรือประสบการณ์ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ส่วนความน่าเชื่อถือของสารสนเทศที่ได้จากทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ นั้น ก็พิจารณาจากชื่อเสียง ประสบการณ์ หรือคุณวุฒิของผู้แต่ง สำนักพิมพ์ หรือผู้ผลิตเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ความทันสมัยของสารสนเทศก็มีส่วนสัมพันธ์กับความถูกต้องเที่ยงตรงด้วย เนื่องจากสารสนเทศบางประเภท อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา เช่น สถิติข้อมูล ข้อมูลทางด้านวิชาการ หรือเหตุการณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการผลิต หรือแผนการเผยแพร่ของสารสนเทศนั้นๆ